พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กับการแก้ปัญหาทางการเกษตร การเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในห้องปฏิบัติการที่มีสภาพปลอดเชื้อ สามารถชักนำให้เกิดต้นอ่อนที่มีลักษณะทางพันธุกรรมตามที่ต้องการได้ ปัจจุบันนี้ได้มีการประยุกต์วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการพัฒนาพันธุ์พืชหลายชนิดเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆช่วยแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะ นักวิจัย สวทช ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในการขยายพันธุ์พืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่มีข้อจำกัดในการผลิตต้นกล้า จากการงอกของเมล็ด เช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว เพื่อการผลิตต้นกล้าพันธุ์ดี ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยได้รับทุน จากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ในการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อร่นระยะเวลา สร้างสายพันธุ์แท้ที่มีลักษณะที่ต้องการ ให้เร็วกว่า การปรับปรุงพันธุ์แบบด้ ั้งเดิมเช่น การสร้างประชากรข้าวดับเบิลแฮปลอยและเทคโนโลยีการปรับแต่งพันธุกรรมพืชหรือจีโนมอีดิติ้งรวมถึงใช้ในการขยายต้นพันธุ์ และกระตุ้นการสร้างสารออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพรวิจัยและพัฒนา โดยไบโอเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000